คนิคการสืบค้นสารสนเทศด้วย Google 1. Google Search 2. Google Map 3. Google Docs และ 4. Google Translator ถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยครับ การสืบค้นสารสนเทศด้วย Google Search นะครับ ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ สามารถเลือก คีย์บอร์ด นะครับ ได้จากตรงนี้ ตรงลูกไม้ก็สามารถค้นหาได้เสียงได้นะครับ เหมาะกับการใช้ในสมาร์ทโฟนทีนี้ลองพิมพ์คำค้นไปนะครับ ว่าการรู้สารสนเทศ จากนั้นกด enter ครับ ก็จะมีรายการการค้นหานะครับ ในแท็บแรกก็จะเป็นทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพวกเว็บ แท็บที่2ก็จะเป็นการค้นรูปนะครับที่เกี่ยวข้องถ้า สนใจรูปไหนแล้วก็สามารถคลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับ พอคลิกเข้ามานะครับก็จะสามารถเลือกได้ว่า จะเข้าไปหน้าเว็บ หรือว่าจะขยายรูปภาพนะครับ ยก็จะเป็นแท็บวิดีโอนะครับ ก็จะเป็นวิดีโอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศนะครับ ถ้าสนใจเนี่ยเราก็คลิกเข้าไป ก็จะมายังหน้าลิงก์ของข้อมูลนั้นๆนะครับ ที่เป็นวิดีโอ อันนี้ก็จะเป็นจาก YouTube นะครับ ท็บข่าวสารนะครับก็จะเป็นข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรู้สารสนเทศนะครับ นี่ก็จะเป็นแผนที่นะครับ ก็เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในบทย่อยต่อไปนะครับ พิ่มเติมก็จะมีหนังสือกับเที่ยวบินนะครับแต่ที่นี้ลองคลิกเลือกหนังสือดูมันจะเป็นรายการหนังสือที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศนะครับที่ค้นหาโดย Google นะครับพอคลิกเข้ามาก็จะมีรายละเอียด ซึ่งในหนังสือภาษาไทยยังมีไม่เยอะนะครับ ทีนี้ตัวอย่างก็จะมาดูหนังสือที่ค้นเป็นภาษาอังกฤษกัน พอเราค้น ชื่อหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีรายละเอียดรายการค้นหาดังนี้นะครับ สนใจไหนเราก็คลิกลิงก์เข้าไป อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นหนังสือนะครับที่ทาง Google สแกนเข้ามาแล้ว ตัวไฮไลท์เหลือง ๆ ก็จะเป็นคำค้นของเรานะครับ ก็คือ information กับคำว่า literacy นะครับ ถ้าต้องการอ่านเต็ม ๆ ก็ให้ปิดไปนะครับ ไฮไลท์เหลือง ๆ ก็จะหายไป ือกหน้าได้จากตรงนี้นะครับ ส่วนแท็บแว่นขยายก็สามารถซูมอินซูมเอาได้ อันนี้เป็นลักษณะการเลือกอ่านนะครับ เป็นแบบหน้าคู่หรือหน้าเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นการขยายหน้าให้เต็มหน้านะครับถนัดแบบไหนก็เลือกดูนะครับ ก็จะมีทั้งเพิ่มไฟล์ลงไปในห้องสมุดของเรานะครับ แล้วก็มีเขียนบทวิจารณ์ มีการตั้งค่า ส่วนแท็บด้านข้างก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกาสามารถเลื่อนลงดูได้ คราวนี้เราก็จะมาเรียนรู้กับการใช้ Google Map นะครับ ก็สามารถเข้าได้ตาม URL นี้นะครับ หน้าตาของ Google Map ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เราสามารถเอาเมาส์ไปวางบริเวณชื่อนะครับ ชื่อสถานที่ ถ้ามีรูปมันก็จะขึ้นรูปขึ้นมา ตรงเมนูด้านข้างนะครับ ก็จะมีเมนูย่อยนะครับ ันจะเป็นการจราจรแบบดาวเทียมนะครับก็ปิดไป ซึ่งเราสามารถคลิกเมาส์นะครับ คลิกค้างไว้ เพื่อลากแผนที่นะครับ ามารถสกอร์เมาส์ได้นะครับเพื่อซูมหรือว่าขยายนะครับสามารถเลือกแป้นคีย์บอร์ดเป็นภาษาอื่นๆได้นะครับจะซูมจากบริเวณนี้ก็ได้นะครับ เครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายลบก็เป็นการขยายออกตรงนี้ก็จะเป็นการกดดูรูปภาพนะครับ เลือกสถานที่ได้จากรูปภาพ เราลองมาสืบค้นดูนะครับ ลองสืบค้นเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะครับ นครราชสีมา พอเลือกได้แล้วก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับ แล้วก็ซูมมาอย่างที่ที่เราต้องการ ด้านข้างก็จะมีรายละเอียดนะครับ ทั้งรูปทั้งข้อมูลสรุปนะครับ แล้วก็ลิงก์ที่เกี่ยวข้องนะครับ ทีนี้เราลองคลิกที่เส้นทาง ว่า จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับ จะลองเดินทางไปที่ อนุสาวรีย์นะครับท้าวสุรนารี แล้วก็คลิกเลือกนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นทางนะครับ ให้เลือก 3 เส้นทาง ลองคลิกดูนะครับพอคลิกเส้นทางมันก็จะมีรายละเอียดของแต่ละเส้นทางนะครับว่าเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือว่าเดินทางยังไงนะครับนี้เราก็ลองเลือกในที่นี้เลือกเส้นทางที่2นะครับ ดูเข้าใจง่ายนะก็จะบอกรายละเอียดว่ามุ่งหน้าว่าตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยว ขวานะครับแบบไหนบ้าง เราก็ลองคลิกไปทีละขั้นตอนนะครับ อีกขั้นตอนแรกนะครับ มุ่งหน้าไปนะครับ ไปเส้นทางหมายเลข205 แล้วก็เลี้ยวซ้าย แล้วก็เลี้ยวขวาตรงแยกนะครับ ก็จะมีรูปมาให้ดูว่า แยกนี้ที่เราต้องเลี้ยวขวา จากนั้นก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกที าเราเปิดการแท็กในสมาร์ทโฟนนะครับ มันก็จะบอกเรานะครับว่าถึงตรงนี้เราต้องเลี้ยวตรงไหนนะครับ ทีนี้ถ้าเรายังนึกภาพไม่ออก เราสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันสติ e วิวนะครับ ด้วยการดึงรูปคน แล้วก็ไปวางตรงถนนนะครับ เราก็ลองคลิกไปเรื่อยๆว่าหน้าตาสติ e วิวหรือว่าภาพที่ถ่ายจากของจริงนะครับ เป็นประมาณนี้ ลองคลิกไปดู ตองเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับก็ลองคลิกไปเรื่อยๆ อันนี้ยังอยู่ในเส้นทางนะครับจะเห็นได้ว่าเราตรงมาจนถึงบริเวณปราสาทนะครับ พอถึงปราสาทให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับ สร็จแล้วถึงทางบังคับแยกก็เลี้ยวขวานะครับ เพื่อกลับรถมาอีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่าเรามาถึงแล้วนะครับอนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีนี่ก็จะเป็นการใช้ Google Map นะครับ อย่างคร่าว ๆ อันนี้เราจะมาดูที่ Google Doc s นะครับ ก็ก่อนใช้นี่ เราต้องมีบัญชี Google นะครับ หรือว่าบัญชี Gmail ถึงจะใช้บริการ Google Doc s ได้นะครับ สามารถเข้าได้ที่ URL ข้างบนนะครับ docs.google.com นะครับ เมื่อเปิดมามันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ มุมซ้ายบนก็จะเป็นการเลือกชนิดของเอกสารนะครับ เอกสารก็จะคล้ายๆ Word นะครับ วิธีทำคล้าย Word เลยแต่ว่าเราสามารถใช้ได้จากออนไลน์นะครับ ไม่ต้องลงโปรแกรม หน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับ เหมือน Word เลย สามารถพิมพ์งานได้นะครับ ลักษณะจะเหมือนิร์ดนะครับ สามารถจัดกลางได้ เลือกซูมนะครับ เลือกอันดูนะครับ รีดู แถบข้างบนก็จะเป็นแถบเกี่ยวกับการควบคุมนะครับ ้งการเซฟไฟล์ การแก้ไขนะครับ การแสดงมุมมองรูปแบบต่างๆนะมีเลือกเป็นข้อความปกติหรือเป็นตัวหนาหรือว่าเป็นชื่อหัวข้อนะครับ ตรงนี้สามารถเลือกฟอนต์ได้ขนาดของตัวอักษรนะครับซึ่งเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นข้อความปกติ หรือว่าเป็นหัวข้อนะครับ เลือกไซส์เองก็ได้นะเลือกเป็นตัวหนาตัวเอียง ได้ คล้ายๆเบิร์ดนะครับ ก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะสามารถแทรกรูปได้ แทรกลิงก์ได้นะครับนี้ถ้าเราพิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็มาที่ไฟล์นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับ เป็นบทก็ได้ หรือเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับ หรือว่าจะเซฟไว้ก็สามารถทำได้ นี่ก็จะเป็น Google Doc เอกสารนะครับ อันนี้เราลองมาดูที่ Google Sheet นะครับ Google Sheet ก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆ Excel นะครับ บนก็จะมีเทมเพลตให้เลือกนะครับ นี้ให้คลิกเลือกเป็นเทมเพลตเปล่าๆนะครับ เอกสารเปล่า ลักษณะก็จะเหมือน Excel นะครับ ใช้ใช้ได้เหมือนกันเลยครับ เพียงแต่เราไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับก็สามารถใช้ผ่านออนไลน์ได้ โดยที่สำคัญเราต้องมีบัญชีของ Google นะครับก็สามารถดาวน์โหลดเพื่อมาใช้ต่อเป็น Excel นะครับ ก็สามารถทำได้ ต่อไปมาดูที่สไลด์นะครับ ส่วนสไลด์นี้ก็จะเหมือนกับ powerpoint นะครับ เป็นงานนำเสนอ เป็นสไลด์ต่างๆ ลองคลิกเลือกเอกสารใหม่นะครับลักษณะก็จะเหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับ สามารถใช้แทนกันได้ ด้านขวาก็จะมีทีมให้เลือกนะครับ เป็น Background หลังจากนั้นเราก็สามารถคัดลอกนะครับ เหมือนกับ PowerPoint นะครับ หน้าตาก็คล้ายๆ กัน สามารถเซฟไปใช้ต่อได้นะครับโดยคลิกดาวน์โหลดเป็นนะครับ นี่จะเป็นการใช้งานคร่าวๆของ Google Doc นะครับ ต่อไปเรามาดูที่ Google Translator นะครับ ก็สามารถเข้าได้ที่ URL ตามนี้ Google Translator เราก็จะใช้ในการแปลภาษานะ เราก็สามารถเลือกภาษาตั้งต้นได้ว่า จะแปลจากภาษาอะไรนะครับ ไปเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ซึ่งด้านซ้ายเป็นภาษาที่เราต้องการแปลนะครับ ส่วนด้านขวาจะเป็นคำแปลนะครับ นี้ลองพิมพ์ดูนะครับว่าคำว่า information ด้านขวาก็จะแปลอัตโนมัติให้นะครับว่าเป็นคำว่าแปลว่าข้อมูลนะครับ ซึ่งด้านล่างก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่า นอกจากคำว่าข้อมูลแล้วคำใกล้เคียงมีอะไรบ้าง ทีนี้ลองพิมพ์ต่อไปนะครับเป็น information literacy นะครับก็จะแปลให้อัตโนมัติว่าเป็นการรู้สารสนเทศ ตัวนี้ก็จะสามารถกดฟังคำอ่านได้นะครับ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับ ซึ่งช่องด้านซ้ายนะครับ ก็จะสามารถให้เราพิมพ์ได้ 5,000 ตัวอักษรนะครับ ก็สามารถพิมพ์ได้ก็จะสามารถพิมพ์เป็นประโยคยาวๆได้นะครับ ซึ่งเราสามารถ Copy จากคำที่เราต้องการแปลนะครับ แล้วก็มาวางได้ นี้จะเป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับของ Google Translator นะครับ